รูปเรขาคณิตสองมิติ เป็นรูปที่ส่วนประกอบของรูปอุบลระนาบเดียวกัน แต่รูปเรขาคณิตสามมิติ จะมีความสูง ความหนาหรือความลึกเพิ่มขึ้นมา รูปเรขาคณิตสองมิติ ประเภทแรกคือรูปสามเหลี่ยม ซึ่งเป็นรูปปิดที่ประกอบด้วยด้านสามด้าน และมีจุดยอดมุมสามจุด รูปสามเหลี่ยมแบ่งออกเป็นหลายประเภท เช่น รูปสามเหลี่ยมด้านเท่าที่มีด้านเท่ากันทั้งสามด้าน และมุมเท่ากันทั้งสามมุม รูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว มีด้านเท่ากันสองด้าน และมีมุมที่ฐานเท่ากัน รูปสามเหลี่ยมมุมฉาก มีมุมหนึ่งมุม เป็นมุมฉาก แต่รูปสามเหลี่ยมมุมป้าน ที่มีมุมหนึ่งมุมกลางมากกว่า 90 องศา และยังมีรูปสามเหลี่ยมชนิดอื่นๆ เช่น รูปสามเหลี่ยมมุมแหลม รูปสามเหลี่ยมด้านไม่เท่าเป็นต้น รูปสี่เหลี่ยมเป็นรูปปิดประกอบด้วยด้านสี่ด้าน รูปสี่เหลี่ยมแบ่งออกเป็นหลายชนิด เช่น รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีด้านเท่ากันทุกด้านและมุมทุกมุมเป็นมุมฉาก รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีด้านตรงข้ามยาวเท่ากัน และมุมทุกมุมเป็นมุมฉาก รูปสี่เหลี่ยมคางหมู มีด้านตรงข้ามขนานกันหนึ่งคู่แต่ยาวไม่เท่ากัน รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน มีด้านตรงข้ามขนานกันและยาวเท่ากัน รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนจัดว่าเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน ที่มีด้านทุกด้านยาวเท่ากัน นอกจากนั้นยังมีรูปสี่เหลี่ยมชนิดอื่นๆอีก เช่น สี่เหลี่ยมรูปว่าวสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่าเป็นต้น รูปเรขาคณิตสองมิติชนิดอื่นๆ เช่น รูปเหลี่ยมชนิดต่างๆ ได้แก่ รูปห้าเหลี่ยม รูปหกเหลี่ยม รูปแปดเหลี่ยม ถ้าแต่ละด้านของรูปยาวเท่ากัน จะระบุท้ายชื่อรูปดังนี้ ห้าเหลี่ยมด้านเท่า หกเหลี่ยมด้านเท่า แปดเหลี่ยมด้านเท่าสำหรับรูปสองมิติ ที่ไม่ได้ประกอบด้วยส่วนของเส้นตรง แต่มีสมบัติเฉพาะ เช่น วงกลม มีจุดทุกจุดบนรูปอยู่ห่างจากจุดคงที่ที่อยู่ภายในรูป ซึ่งเรียกว่าจุดศูนย์กลาง และมีระยะห่างเท่ากันตลอด ซึ่งเรียกว่ารัศมีสำหรับรูปวงรี เป็นรูปเรขาคณิตสองมิติอีกชนิดหนึ่ง ซึ่งนักเรียนจะได้รู้จักสมบัติของรูปนี้ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย รูปเรขาคณิตสามิติ มีส่วนประกอบของรูปที่ไม่อยู่บนระนาบเดียวกัน เช่น ลูกบาศมีความกว้าง ความยาวและความสูงเท่ากัน ประกอบด้วยด้านหกด้านที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสทุกด้าน ปริซึมสี่เหลี่ยมจะมีหน้าตัดที่อยู่ตรงข้ามขนานกัน และเป็นรูปสี่เหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการ ปริซึมสามเหลี่ยมจะมีหน้าตัดที่อยู่ตรงข้ามขนานกัน และเป็นรูปสามเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการ ปริซึมห้าเหลี่ยม จะมีหน้าตัดที่อยู่ตรงข้ามขนานกัน และเป็นรูปห้าเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการ ในที่นี้เป็นปริซึมทุกรูป เป็นปริซึมตรง เพราะด้านข้างจะตั้งฉากกับเส้นรอบรูปของหน้าตัดทั้งสองข้าง รูปเรขาคณิตสามมิติอีกประเภทหนึ่ง ที่มีความสัมพันธ์กับวงกลม เช่น ทรงกระบอกกรวยทรงกลมเป็นต้น รูปเรขาคณิตสามมิติ ที่เรียกว่าพีระมิดจะมีฐานเป็นรูปเหลี่ยมชนิดต่างๆ และมีปลายแหลม ส่วนสูงของพีระมิดตรงจะวัดจากจุดยอดมาตั้งฉากกับจุดกึ่งกลางของฐาน การเรียกชื่อพีระมิดจะเรียกชื่อตามฐาน เช่น พีระมิดฐานสี่เหลี่ยม พีระมิดฐานสามเหลี่ยม พีระมิดฐานห้าเหลี่ยม